อาจจะเงาบางบางที เพ้อไปบางคราว ทุกครั้งที่หลับตา ก็ยังคิดถึงเธอ แม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอ แต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลงลอง ฉันลองเปิดใจ หวังเพียงให้ใคร สักคนเข้ามา แล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่า หากต้องมีใครเข้ามาแทนที่เธอ อยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าเธอ แต่ฉันกลับสุขใจ อยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงได่เธอ แค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจ ต่อยเงาตายก็ยอมอาจจะเงาบางบางทีเพ้อบางบางครา ครั้งที่หลับตา ก็ยังคิดถึงเธอ แม้มันเป็นเพียงอดีตที่ไม่มีวันหวนมาเจอ แต่ฉันยังคงลืมเธอไม่ลง ลอง ฉันลองเปิดใจหวังเพียงให้ใคร สักคนเข้ามา แล้วฉันก็พบว่าอยู่คนเดียวเสียดีกว่า หากต้องมีใครเข้ามา แทนที่เธอ อยู่อย่างคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดายแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจ อยู่เพื่อคิดถึงเธอได้คิดถึงเพียงแต่เธอ แค่เพียงเท่านี้ก็สุขใจ ต่อให้เงาตายก็ยอมโอเคมิกซิงจากดูเอดี Bye.